ลงรายการสินค้าใน Lazada ผู้เรียนควรมีการเตรียมความพร้อมข้อมูลสินค้า ทั้งข้อความ รูปภาพหรือวิดีโอไว้ให้พร้อม เช่นเดียวกันกับการจัดการสินค้าในขั้นตอนการทำเว็บไซต์ที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 นะคะ และหลังจากที่เราเพิ่มรายการสินค้าใน Lazada แล้ว จะมีพนักงานของทาง Lazada โทรศัพท์มาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าที่เราเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์ เว็บไซต์จะไม่อนุญาตให้นำสินค้าอันตราย หรือสินค้าผิดกฎหมาย มาวางจำหน่ายในเว็บไซต์ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยัน และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้กับพนักงานทราบ การลงรายการสินค้า เมื่อคลิกที่ลงรายการสินค้า จะปรากฏหน้าจอ ให้กรอกข้อมูลสินค้าเป็นส่วน ๆ ส่วนสินค้าประกอบด้วย ชื่อสินค้า กรอกได้ความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร หมวดหมู่สินค้า เลือกตามหมวดหมู่ที่ทางระบบจัดไว้ ให้เหมาะสมกับสินค้า แบรนด์ ระบุชื่อแบรนด์ถ้ามี แต่ถ้าไม่มีแบรนด์ ให้คลิกเลือกที่ไม่มีแบรนด์ แต่สามารถเลือกสร้างแบรนด์ได้ โดยคลิกที่ตัว i หลังช่องแบรนด์ ก่อนเครื่องหมายดอกจันสีแดง รุ่น เป็นการระบุรุ่นของสินค้าเพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า กรอกข้อมูลเบื้องต้น เป็นรายละเอียดสินค้าแบบย่อ ในรูปแบบข้อความ ภาพ หรือใส่สคริปต์ HTML ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา HTML เท่านั้น และรายละเอียดสินค้าแบบเต็ม โดย Lazada เรียกฟังก์ชันใหม่นี้ว่า l o r i k i t ซึ่งสามารถใส่รายละเอียดของสินค้า หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อน แล้วกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ณที่นี้ผู้สอนจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะคะ แต่จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่ม URL ของวิดีโอที่จะนำมาใส่ในรายละเอียดของสินค้า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้ด้วย ตัวอย่างในกรณีศึกษานี้ ในบทที่ 3 ผู้สอนได้สอนวิธีการสร้างสื่อบน YouTube โดยได้ลงวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้ เราสามารถเข้าไปนำลิงก์ของวิดีโอที่สร้างไว้ มาใส่เป็นรายละเอียดของสินค้าได้เลยนะคะ โดยการเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง แล้วเข้าสู่เว็บไซต์ google.com คลิกเลือกแอปพลิเคชันของ Google แล้วคลิกที่ YouTube กรณีนี้เครื่องของเรา ได้มีการลงชื่อเข้าใช้ ด้วยชื่อผู้ใช้ในบัญชี Google ไว้แล้ว คลิกที่ไอคอนรูปประจำตัว คลิกช่องของฉัน เพื่อเข้าสู่ช่องหรือ Channel ที่สร้างไว้ คลิกเปิดไฟล์วิดีโอที่ต้องการจะคัดลอก URL หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ คลิกที่ Address Bar ให้ URL เป็นแถบสีน้ำเงิน แล้วคัดลอก URL ดังกล่าว โดยการกดปุ่ม Ctrl C บนคีย์บอร์ด หรือคลิกขวาเลือก Copy กดปุ่ม Ctrl V บนคีย์บอร์ด เพื่อวางในช่อง URL วิดีโอกรอกข้อมูลสินค้าได้แก่ น้ำหนักสินค้ารวมแพ็กเกจซึ่งต้องระบุหน่วยเป็นกิโลกรัม ขนาดของแพ็กเกจ ความยาว ความกว้าง และความสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร การกำหนด Color Family เพื่อเพิ่มลักษณะทั่วไปของสินค้า ใช้กับสินค้าที่มีสี ลวดลาย หรือขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกดู และคลิกเลือกเพื่อสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น โดยการพิมพ์ชื่อของสินค้า หลังช่อง Color Family ณที่นี้จะเพิ่มรายการสินค้า หมอนรองคอแบบพิมพ์ที่มีหลายสี เริ่มจากหมอนรองคอแบบพิมพ์สีแดงสด นอกจากนี้ควรใส่รูปภาพประจำสินค้าแต่ละ Color Family โดยสามารถอัปโหลดได้หลายภาพ การเพิ่ม Color Family จะเป็นการเพิ่ม SKU ซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการเพิ่มรหัสให้กับสินค้าใหม่ไปโดยปริยาย สามารถเพิ่ม Color Family ของหมอนรองคอแบบพิมพ์สีอื่น ๆ ต่อไปได้เหมือนเดิม โดยการพิมพ์ชื่อ Color Family ที่ช่องว่าง แล้วกรอกข้อมูลสินค้าจนครบ เมื่อกรอกข้อมูล Color Family จะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มเข้ามาด้านล่างของจอ แถวละ1รายการสินค้า ผู้ใช้จะต้องไม่ลืมที่จะระบุจำนวนสินค้าที่มีในสต็อก ราคาสินค้า ราคาพิเศษถ้ามี เมื่อกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จ ให้คลิกที่ปุ่ม Publish หลังจากกดปุ่ม Publish จะแสดงข้อความ เพิ่มสินค้าสำเร็จ และคลิกสินค้า เพื่อแสดงรายการสินค้าที่เพิ่ม การแสดงรายการสินค้าที่เพิ่ม เมื่อคลิกที่ชื่อสินค้าที่ต้องการดู ระบบจะเปิดหน้าใหม่เพื่อแสดงสินค้าในมุมมองลูกค้า ดังหน้าจอ